พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเชื่อมวัสดุรวดเร็วและแม่นยำด้วยเลเซอร์จอยนิ่งปัจจุบันงานเชื่อมวัสดุมีการใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วและมีคุณภาพครับใช่แล้วครับ โดยเฉพาะงานที่ต้องการความละเอียดและคุณภาพสูง ต้องใช้เทคโนโลยีการเชื่อม ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และค่าใช้จ่ายครับ เลเซอร์จอยนิ่งเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมวัสดุที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วมีความแม่นยำสูง ช่วยลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการเชื่อมวัสดุแบบเดิมๆ ด้วยประสิทธิภาพการเชื่อมของเลเซอร์ ปัจจุบันทีมวิจัยกำลังศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมประสานโลหะที่ต่างชนิดกัน เพื่อตอบสนองความต้องการลดน้ำหนักโครงสร้างของยานยนต์สมัยใหม่ รวมถึงการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยพัฒนากระบวนการเชื่อมโลหะและพลาสติก ซึ่งปัจจุบัน พลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอน เป็นวัสดุวิศวกรรมที่มีความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงมาก มีการใช้งานมากในอากาศยานสมัยใหม่ รวมถึงยานยนต์บนบกที่ต้องการสมรรถนะสูง ซึ่งจะตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ และการขนส่งสมัยใหม่ได้อย่างดี วิจัยและพัฒนาโดย m t e c h สวทช